สมบัติเส้นขนานข้อที่สองกล่าวว่า ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง และทำให้มุมภายนอกและมุมภายใน ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากันแล้ว เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน จากรูป เส้นตรง EF ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด E และจุด F และมีมุมหนึ่งเท่ากับมุมสอง ซึ่งเป็นมุมภายในและภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด และมุมสี่เท่ากับมุมสาม ซึ่งเป็นมุมภายในและภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเช่นเดียวกัน ดังนั้น เส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกัน ในทางกลับกัน ถ้าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกัน และมีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่นี้ จะได้มุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากัน สมบัติเส้นขนานข้อที่สามกล่าวว่า ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง และทำให้มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันเท่ากับสองมุมฉากแล้ว เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน จากรูปเส้นตรง EF ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด E และจุด F และมีมุมหนึ่งรวมกับมุมสองเท่ากับ 180 องศาหรือสองมุมฉาก หรือมุมสามรวมกับมุมสี่เท่ากับ 180 หรือ 2มุมฉากแล้ว เส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกัน ในทางกลับกัน ถ้าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกัน และเส้นตรงเส้นหนึ่งกับเส้นตรงคู่นั้น จะได้ว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันจะเท่ากับ 180 องศาหรือสองมุมฉาก ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเส้นตรงและเส้นขนาน จากรูปเส้นตรง EF ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด E และ F และมุมหนึ่งเท่ากับ 125 องศา จงหาขนาดของมุม 3 มุม 5 และมุม 6 วิธีคิดจากมุมหนึ่งเท่ากับ 125 องศา จะได้ว่ามุม 3 เท่ากับ 125 องศาด้วย เพราะเป็นมุมตรงข้าม มุมหนึ่งเท่ากับ 125 องศา จะได้ว่ามุม 5 เท่ากับ 125 องศา เพราะ มุมภายนอกเท่ากับมุมภายใน ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด มุม 3 กับมุม 6 รวมกันเท่ากับ 180 องศา เพราะเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด ดังนั้น มุม 6 เท่ากับ 180 ลบ 125 เท่ากับ 55 องศา